มาครับผมเมื่อกราบสวัสดีสวัสดี พ่อแม่พี่น้องทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะพนะวันนี้เรามาอยู่ในเกม Buffalo Win ของช้างค่าย PG กันนั้นเองนะมันโหเกมกระทิงนะเพื่อนมา จัดกันซักหน่อยดีกว่าวันนี้ let's go วันนี้พกทุนมา 3,000 บาทชวนเลยนะ วันนี้จัดเบ็ดแบบ นานากันไปสักหน่อยกว่าเบ็ดเออเบ็ดยี่แล้วกันเบ็ดยี่แล้วกันเบ็ดโปรดผมนะเมื่อนจัดไป อย่ารอช้าสิบจะเป็นล้างกราฟกันไปเหมือนเดิมครับผม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 ขอดีๆนะโอ้โหมาถึงก็ฟรีสปินให้กูเลยเอามาทำไมวะนะอ่ะเอว่าไงเอโอ้โหเย่ดีๆควายดีๆควาย เออ ต้องอย่างนั้นดีว่าม้าไหลไปม้ากับคิง ม้ากับเคด้วยม้ากับเคด้วยว่าจังไหนมา สวยงามม้าเข้าว่ะม้าเข้าแล้วไหลต่อแร้วเปล่า ไหลต่อ โอ้โหกำลังมาดีเลยได้อยู่ดอกนี้ได้อยู่เมื่อรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโต มาถึงก็รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตแตกไป1ก้อน 512 บาทว่ะม้าว่ะ มาว่ะมาว่ะผมว่าน่าจะมาอยู่มั้งหลีตั้งหลายสปินนะอย่าไปหย่องเพื่อน เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเฮ้ยห้าสปินสุดท้ายเออจะไปดิสิบมาสิบสิบไว้ยังไงสิบไว้ยังไงผมจังหวัดเออแล้ววายเข้าอย่างนี้สวยงามเลยไปต่อไปต่อ ไหลต่อไม่รอแล้วนะ ไหลต่อไม่รอแล้วนะครับผมจัดไปดียือสิบเข้าดีจัดเมื่อสิบเข้าดีจัดผมจังหวะ นี้หมับควายคูณแปดไปนะ 240บาทได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ยคิวคิวเจวะเจวะเจว่าไงจังวันี้คูณ9ไปแล้วเออแล้วเจเข้าอยู่แล้วเจเข้าคูณ10ไป จังหวะนี้กำลังมาดีเลยมึงไหลๆนะดีฮัลโหลมึงไหลๆนะดีควายควายไหลหน่อยควายสวยคิวมาคิวว่ายังไงคิวว่ายังไงความหวังนะคิวนะความหวังนะจะเกลือไม่ได้นะจะเกลือไม่ได้นะ เหลือสองสเปนสุดท้ายแล้วนะ เออคิวหลายๆไปคิว สวยงามคิวสวยงามไปต่อไปต่อ ไปต่อยาหยุดกำลังมาดีเลยแต่จังหวะนี้ดอกนี้น่าจะแพงอยู่ ดอกนี้น่าจะได้อยู่นะเมื่อนะจังหวะนี้ก็รางวัลก้อนใหญ่ก็โตไม่กลับไป896บาทเออมาดิวะมาดิวะเออกำไรแล้วกำไรแล้วเว้ยพันแปดแล้วนะแตกไปพันแปดแล้วจังหวะนี้โอ้โหเลือตัวแพงเออไม่ใช่ตัวแพงเว้ยหรือว่าอีอีกาเอ้ยอีกาเลยวะเหี่ยวดิใช่ปะอินซีอินซีเหี่ยวอะไรสักอย่างนะเมื่อนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผม ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่ กำไรอยู่ผมได้มา 2,001เนี่ยมาซื้อไปพันห้ากำไรมา 600นะครับมาจัดเบ็ด30 กันต่อเลยยัดฟีเจอร์กันต่อแบบไม่รอช้าเลยนะม่าสองพันสองเฮ้ยสองพันสองเปล่าไป เบ็ดสี่สิบเลยแล้วกัน เบ็ดสี่สิบเลยแล้วกันเพื่อนอย่าไปหยองสามพันจัดไปกัญหาน้ำชมคนนะสนใจตามผมเล่นเกมนี้สามารถตามผมมาในเมนที่ประมุดเอาไว้ได้ เลยนะเพื่อนมีโปรลับให้ตลอดเหมือนเดิมนะครับผมย้ำว่าเมนที่ประมุดเท่านั้นมีเมนอื่นๆสิ้นนะเมื่อเรามาโดนโกงกันด้วยนะครับมา มาดูเบสสี่สิบจะแตกดีเหมือนเบสยี่สิบเมื่อกี้หรือเปล่านะเบสยี่สิบเมื่อกี้แตกไปสองพันหนึ่งเบสสี่สิบก็ห้าพันไปสห้าพันกำลังดีไป เออมาถึงเคด้วยก็ไหลหรือเปล่ามาถึงเคด้วยก็ไหลหรือเปล่ามาดีมาดีมาดีอุ้ยมาดีอยู่มาดีอยู่เคด้วยมาดีอยู่ไปลุยกันต่อลุยกันต่อแบบไม่รอช้า เฮ้ยตัวแพงซะด้วยแล้วหมาป่าตัวแพงซะด้วยมาดิครับมาดิครับบอกได้เลยว่าตัวแพงซะด้วยแล้วไหลดีซะด้วยนะมาดิ ไปไงต่อโอ้โหกำลังมาดีเลยหมาป่านะ ดอกนี้รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาแบบไม่รอช้าเลยทีเดียว8ปดร้อยสี่บาทมาว่ะ มาดีไว้มาดีไว้ส่งมาดีนะเมื่อส่งมาดีอยู่นะครับผม มามามามาอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งย่อนอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งย่อนอย่าต้องอย่างนั้นดิมันต้องอย่างนั้นดิวะเออแล้วตัวแพงสองตัว แล้วบอกได้เลยว่าตัวแพงสองตัวโอ้โหขนาดตัวแพงมาแค่นิดเดียวนะเมื่อนะ ก้อนใหญ่ก้อนโตแน่นอนดอกนี้เมกาไป 1,904บาทโอ้โหตัวแพงม่งมาสองตัวขนาดนี้ ไม่แตกแพงไม่รู้จะพูดยังไงเลย ไม่แตกแพงไม่รู้จะพูดยังไงเลยจริงกำไรแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหกำไรแล้วด้วยเนี่ยสามพันหนึ่งละซื้อสามพันนะเพื่อนเฮ้ยมันจะหมดกอกแล้วบอยหน่อยดีเอาหน่อยดีเอ้ยสองสปีดสุดท้ายเมื่อสองสปีดสุดท้ายว่าไงม้าโอ้โหสปีดสุดท้ายแล้วโหลเอาหน่อยเอาหน่อยอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งย่อนอย่าเพิ่งหยุดสวยไหลๆไปไหลๆไปเพื่อน ไหลๆไปเพื่อนเจ เจ เจ เจ โอ้โห เจหมดกอกซะก่อน เจแม่งหมดกอกซะก่อนไม่เป็นไรเพื่อนถือว่าได้อยู่นะ